ลองมาร่วมกันสำรวจถึงความหมายของศาสตร์กิจศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ 3 และการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เราเข้าใจและเข้าถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นคำว่าศาสตร์กิจศึกษาหรือ c o o p e r a t i v e education ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำเริ่มต้นที่เขาใช้เมื่อทำการศึกษาแบบนี้ และผมก็ถอดความจากภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทยให้ตรงกัน education หมายถึงการศึกษาสากิจมันก็คือ corporation ชนิดหนึ่ง ก็คือการศึกษาที่เรียกว่า จัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจัดคนเดียวไม่ได้ ฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดตามลำพังไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำสัจจศึกษา แล้วก็ยอมรับกัน โดยทั่วไปแล้วในขณะนี้ หมายถึงระบบการศึกษาที่จัดให้การเรียนการสอนในสถานศึกษาเนี่ยสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติงานจริง คือคำว่า work ไม่ใช่ไปดูงานดมงาน แต่ไปทำงาน ณสถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากนิยามดังกล่าวนี้ก็ทำให้นักศึกษาเรียนรู้จากการทำงาน และก็เกิดความพร้อมในการทำงานทันทีที่สำเร็จการศึกษา สถานประกอบการก็สามารถจะสรรหาและคัดเลือกบัณฑิตที่พร้อมทำงานตรงตามความต้องการได้ เป็นการเพิ่มคุณภาพ และเป็นการทำให้เกิด สมรรถภาพในการทำงานด้วย ส่วนคำว่าการพัฒนาอาชีพ หรือ career development เนี่ยจริง ๆ แล้วการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาระดับสูง เพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาชีพ คงไม่มีใครพูดว่าข้าพเจ้าเรียนอุดมศึกษา แล้วยังไม่รู้จะทำอะไร ก็เรียนไปให้สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น นี่คงไม่ใช่ แต่ทุกคนคงจะมีเข็มมุ่ง ว่าเมื่อเราเข้าอุดมศึกษาแล้ว เราจะไปสู่วิชาชีพชั้นสูงอะไร ตามที่เราถนัดตามที่เราต้องการ ปัจจุบันเนี่ย การเตรียมคนเข้าสู่สภาพ เช่นนี้เรียกว่าเป็นการเตรียมเข้าสู่แรงงานความรู้ เพราะใช้ความรู้ในการทำงาน เป็น knowledge workers ที่แต่ละคนเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา การที่นักศึกษาจะเลือกอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจำเป็นต้องรู้เข้าใจ และเข้าถึงการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ การจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการทดสอบการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษาเนี่ย จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ผมใช้คำย่ออยู่สามคำก็คือรู้จักตน รู้จักตัวเองนะฮะรู้จักคน ก็คือเมื่อไปทำงานก็ต้องไปทำงานกับคนเพื่อผลของงาน และคนที่ทำก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับที่เคยเรียนด้วยกัน เป็นวัฒนธรรมการทำงาน ก็เลยรู้จักงานด้วย เพราะนั้นผมสรุปไว้ 3คำเนี่ย ถ้าสักกิจศึกษาทำแล้วทำให้นักศึกษาก่อนเป็นบัณฑิตรู้จักตัวเองดีขึ้น รู้จักคนในการที่จะทำงานเพื่อมิตรสัมพันธ์และเกิดกิจสัมพันธ์ แล้วก็รู้จักงานที่ทำเพื่อให้แน่ใจว่าที่จะเลือกเป็นนู่นเป็นนี่ตามสาขาวิชาชีพนั้นถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้พัฒนาตนเองฮะ ให้พร้อมที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพที่ตนเลือกสกิศึกษาจึงเป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาอาชีพด้วยมหาลัยที่จัดสกิศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเนี่ย หลายแห่งจัดตั้งชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการของมหาลัยเนี่ยว่าเป็นศูนย์สากิศึกษาและพัฒนาอาชีพ Cooperative Education and Career Development สองศูนย์แรกของประเทศ แห่งหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แห่งที่สองอยู่ที่วลัยลักษณ์ชื่อนี้ครับ จนทุกวันนี้ก็ชื่อนี้แต่จะต้องเข้าใจตรงกัน ว่าสองสองเรื่องอยู่ในชื่อเดียวกัน ก็คือการที่ให้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลือกวิชาชีพเนี่ย สามารถจะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของ career development ได้ด้วย ไม่ใช่แต่เพียงสร้างความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ทันทีเท่านั้น